ให้มันได้ฉากนะ เอาให้มันได้ฉากน็อตยังมี อยู่อยู่ในถุงมันตีเส้นเลย ตีเส้นตรงๆเลยโอ้สุดเลยเออ มาพูดเลยกำลังหึระดับน้ำมันจะปมือใหม่ซับซ้อนเลยเออหู่ที่สามหู่ที่สามอ๋อ นั่นก็ได้ันที่ว เออ นะครับ ดึงมือก็พอไม่ใช่ดึงยางหลายมดโอเค เก็บสายยังเรียบร้อยเดี๋ยวแวกก่อนเด้อ รั่วตรงข้างในกระเด็นมัหืมบดได้บดได้อินเวอร์เตอร์มันต้องต่อของมันกระเช่อสลับนะ เออ แมนใช่สองร้อยเลยนะเออ สองร้อยกันขั้นเป็นอินเวอร์เตอร์มันบ่ได้สลับสายกันบดได้มันก็ออกฝ่าไม่ใช่หนึ่งครับตัวฝ่าไม่ใช่หนึ่งเดี๋ยวไปเปิดเบิ้งค่อยข้างในก็ได้ก็เห็นเราตามเขาไปนหมด เออเดี๋ยวตัวเปิดตัวนี้เบิงแล้วเดี๋ยวไปเบิงข้างในให้มันตรงมาเนี่ยเออทำตรงมาเดี๋ยวเดี๋ยว